ให้ได้เข้าฟรีบอกเลยเกมเนี่ยอยากได้ให้เข้าฟรีฟรีเกมแม่งโหดจัดขอแจมแจมขอแหลมแหลมเด้อบิกินี่เด้อไม่ได้เล่นเกมนี้มานานเลยนะวะนะช่วงนี้ไปเล่นแต่เกมแบบ ผมเล่นไปเรื่อยช่วงนี้ไม่ไม่เคยได้เล่นเกมอะไรซ้ำๆเท่าไหร่นะเมื่ออุ้ยดอกนี้ได้อยู่บ้าดอกนี้64บาทนะผม เกมนี้มันไม่ไหลนะเกมนี้เน้นแบบแตกตุมตามตุมตาม ตัวคูณแบบจังหนับ อู้นี่ไงนี่ไงบอกแล้วอยากให้ได้เข้าฟรีนะมาดีแล้วมันมาด้วยไง แล้วประเด็นคือมันมาด้วยกันสี่ตัวไปสิบสองสปินยาวๆครับผมจาดไปเพื่อนมามามาขอขอประตูมตามนะเพื่อนนะกูชงมาดีขนาดเลยแล้วมึงก็แตกดีๆให้กูแล้วนะวิกินี่นะดอกนี้น่าจะแตกแน่นอนจัดไป ขอแบบดีๆเด้อขอแจมๆขอแจมๆมาขอตัวแพงๆหน่อยนะโหล เอ้ย อย่างนี้ไม่สวยแล้วอย่างนี้ทรงไม่สวย เฮ้ยฟีในฟีหรือเปล่าจังหวะนี้ว่าไงฟีในฟีไปเลยหรือเปล่าฟีในฟีไปเลยหรือเปล่า จัดมาดิโอ้โหขาดไปตัวหนึ่งว่ะเสียดายใส่แบบจังนับเลยดีวะโหลขอบตัวแพงๆหน่อยโหลมาหน่อยอุ้ยดอกนี้น่าจะแพงอยู่นะดอกนี้น่าจะได้อยู่นะ เมื่อคุณสิหมับเข้าไว้ไปรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาแล้วบิ๊กวินดอกแรกบิ๊กวินดอกแรกมาแล้วผมจังหวะนี้เออสองร้อยแปดสิบบาทไปถือได้อยู่ถือว่าแจ่มอยู่นะครับเมื่อนะ เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะตอนนี้ได้บ้าตอนนี้วายช่องสองนี้สวยงามเลยครับโอหแต่แต่สี่บาทแต่ทำห้าอะไรวะนะสี่บาทมันก็เบาเกินสุดท้ายแล้วสุดท้ายว่าไงโอ้โหได้อยู่ว่ะยังได้อยู่นิดนึงนะนิดนึงก็เอานะครับอหกสิบบาทเอาไป เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องมาเปิดมาก็ได้อยู่ได้มาสี่ร้อยสิบสองบาทนะเพื่อนเอาเรื่องอยู่ครับผมไป ขออนุญาตจะเบ็ดยี่กันต่อเลยเบ็ดโปรดผมนะเพื่อนนะ ก็ถ้าหากท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมมาในเกมนี้สามารถตามผมมาในเมนที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับผมมีโปรลับให้ตลอดเช่นเคยนะครับเพื่อน มาขออีกหน่อยมาขออีกหน่อยมาบิกินี่เนียเรื่องอยู่ดอกเนียเรื่องอยู่เขาแบบจังหนับเลยดูว่าเบ็ดยี่เนี่ยโอ้โหเอาหน่อย เอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนพึบโอ้โหโอ้โหอุ้ยนี่ไงดอกนี้ดอกนี้บอกเลยว่ารู้เรื่องมันต้องอย่างนี้ดีว่าบิ๊กวินมาอีกแล้วดอกนี้บอกเลยว่าจังหนักนะมนะเมกาวินไป900บาททั่วเลยผมโอ้โหมันต้องอย่างนี้ดิวะเออเขาคุยกันได้หน่อยเช็ดโคกเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะมันมาแล้วไงคือมันแตกแพงแล้วไงจังหวะเนี้ยเกมนี้มันแตกแพงจริงนะเพื่อนนะถ้ามันแตกนะ ถ้ามันไม่แตกก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผม เริ่มจะเงียบเริ่มจะเงาแล้วเปล่าฮัลโหลขอลองเบ็ดหนักๆสักนิดนึงเบ็ดสี่สิบไปไหนลองเบ็ดสี่สิบสักสิบสปินดีกว่าดูนี่มันจะแตกหรือเปล่าดูนี่เบ็ดสี่สิบมันจะแตกให้เราหรือเปล่านะครับผมเบ็ดสี่สิบไม่แตกเลยเหรอฮัลโหลเอ้ยโอ้โหเน่าจัดเลย